สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกจุดเชื่อมโยงหลายมิติไฮเปอร์ลิงก์ลงในเอกสารนะคะไฮเปอร์ลิงก์เป็นการสร้างจุดเชื่อมโยงจากข้อความ หรือวัตถุบนเอกสารไปยังส่วนพื้นที่เอกสารหน้าอื่น ในไฟล์เดียวกัน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ทำไว้รวมถึงเว็บไซต์ สามารถเลือกอ็อบเจกต์หรือเลือกตามความต้องการสร้างลิงก์แล้วคลิกเลือกคำสั่งได้ดังนี้นะคะ 1เราคลิกเลือกตำแหน่งที่เราต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์นะคะ แล้วก็คลิกที่ริบบอน insert นะคะ แล้วเลือกไฮเปอร์ลิงก์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ที่เป็นเว็บไซต์นะคะ เราสามารถพิมพ์เว็บนะคะ ลงในช่องของ address ลงไปได้เลยนะคะ นี่เป็นตัวอย่างนะคะก็คือ www google นะคะ หลังจากนั้นให้เราคลิกโอเคนะคะก็จะปรากฏไฮเปอร์ลิงก์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บของ Google ได้เลยนะคะ ต่อไปในกรณีที่ต้องการสร้างจุดเชื่อมโยงไปในเอกสารหรือว่าการต่อไฟล์นะคะ เราก็คลิกเลือก ที่เราต้องการนะคะ แล้วก็คลิกเลือก Ribbon Insert Hyperlink เช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็เลือก เอกสารที่เราต้องการเชื่อมโยงไปอย่างหน้านั้นๆนนนะคะเราคลิกเลือกแล้วก็คลิกโอเคครั้งหนึ่งค่ะ เราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือจะมีจุดเชื่อมโยงนะคะ ในเอกสารก็จะเป็นการเพิ่มจุดเชื่อมโยงเอกสารไปยังหน่วยที่ 4.1 นะคะ การแทรกสูตรสมการนะคะดังตัวอย่างนี้ค่ะ